ใครที่กำลังอยากได้สาย Apple Watch รุ่น Prime Edition ปี 2020 นะครับวันนี้ผมมารีวิวให้ชม มีด้วยกันทั้ง 2 แบบนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลย วัสดีครับ ท่านผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับในคลิปนี้เราจะมารีวิวสายของ Apple Watch นะครับซึ่งเป็น Prime Edition ในรุ่นปี 2020นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 แบบนะครับกล่องสีขาวครับเป็น Prime Edition Sport Band ส่วนกล่องสีดำจะเป็น Prime Edition Nike Sport Band นะครับมาดูที่กล่องสีขาวก่อนนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นสายอยู่ 3 เส้น จะประกอบไปด้วยสายยาว สายสั้น แล้วก็สายที่เป็นตะขอนะครับดีไซน์ของ Prime Edition Sport Band นะครับจะเป็นลักษณะสีร ุ้งนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 สีนะครับ ได้แก่สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน แล้วก็สีม่วงนะครับ ลักษณะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับ ก็คือเส้นยาวๆมาเลยนะฮะ ในส่วนด้านหลังนะครับ ถ้าเราพลิกเข้าไปดูนะครับ ก็จะเห็นข้อความที่เขียนไว้ว่าพรายปี 2020นะครับ ต่อมาครับกล่องสีดำเป็น Pride Edition Nike Sport Band ต้องบอกว่าสาย Nike เส้นนี้ถือว่าเป็นสายแรกที่มี Pride Edition ออกมานะครับ ถ้าเป็นสายทั่วๆ ไปนะครับก็จะมี Pride Edition มาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับ ความแตกต่างของพรายในกี้สปอร์ตแบนกับสปอร์ตแบนธรรมดานะครับสายในกี้จะถูกเจาะรูไว้ที่บริเวณสาย ทั้งนี้จุดประสงค์ก็เพื่อการระบายความร้อน ระบายความอับชื้นประมาณนั้น เวลาที่เราใส่ออกกำลังกาย สายเส้นนี้จะ ระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับส่วนดีไซน์เรื่องของสีนั้นจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เราเห็นนะครับบริเวณที่เป็นเจาะรูของสายไนกี้นะครับจะมีการใส่สีเส้นด้านบนนะครับจะประกอบไปด้วย 3 สี คือสีแดงสีส้ม แล้วก็สีเหลือง ส่วนเส้นด้านล่างนะครับจะประกอบไปด้วย 3 สีเหมือนกัน ก็เป็นสีเขียว สีน้ำเงิน แล้วก็สีม่วงคือแบ่งกันนะครับถ้าถามความรู้สึกส่วนตัวผมชอบเส้นของไนกี้มากกว่า ซึ่งดูแล้วมันก็จะเป็นแบบมีความเรียบอยู่ภายนอก แต่ว่ามีความสดใสที่ซ่อนอยู่ภายในนะครับดังนั้นเนี่ย ี่ยผมชอบเส้นนี้มากกว่า ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 เส้นนี้นะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ละบุคคลว่าชอบสไตล์แบบไหน พอพี่ด้านหลังของเส้นไนกี้นะจะมีข้อความเหมือนกันบอกว่าเป็นพายปี 2020 นะครับแล้วก็บอกขนาดเอาไว้ อีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเขียนระบุข้อความเอาไว้ว่าเป็น Apple Watch แล้วก็มีรุ่นไนกี้นะครับประทับตาเอาไว้ตรงนี้เหมือนกัน ในเรื่องของราคาครับสายทั้ง 2 แบบนะครับจำหน่ายราคาเท่ากันเลยอยู่ที่ 1,600 บาท มีวางจำหน่ายแล้วที่ Apple Store นะครับถ้าใครอยากได้ก็ไปลองสั่งดูนะครับอาจจะรอของนิดนึงนะครับส่วนในร้านตัวแทนจำหน่ายยังไงก็ไปลองเช็คอีกทีหนึ่งว่าทาง Studio 7 ทาง Banana นั้นได้นำมาวางขายแล้วหรือยัง นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำหน้าปัด Watch Face นะฮะที่เป็น Pride Edition ปี 2020 ออกมาใหม่ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้น หรือว่ายังไม่ทราบข้อมูลตรงจุดนี้ ผมแนบลิงก์ดังกล่าวไว้ที่ใต้คลิปนี้ครับก็ยังไงก็ตามไปดูกันอีกทีนึง คลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go